สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการเก็บเลเวล1ถึงเลเวล100 ครับผมขั้นแรกครับเลเวล1ถึงเลเวล10 เก็บที่เมืองที่เมืองแรกเลยครับ จะมีเควสให้ทำคุยเควสนิดหน่อยถึงเลเวล10 แป๊บเดียวครับผม ไม่ถึง 5 นาที เราก็จะได้เงินมาส่วนหนึ่งครับ เราจะนำเงินมาซื้ออาวุธเลเวล10 ถึงเลเวล20 ที่เมืองนี้เลยครับด่านชิงอินครับ เมื่อถึงเมื่อเราซื้ออาวุธแล้วเราอย่าลืมไปเรียนสกิลนะครับเรียนได้ที่ป่าทางเลือกครับ อยู่ด้านขวาของด่านชิงอินครับ ไปเลย มื่อเราเล่นสกิลเสร็จแล้ว เราจะมีแค่สกิลเดียวนะครับ ให้เราข้ามมาที่ทะเลสาบไร้น้ำนะครับส่วนใครไม่มีเงินครับ เปิดแมปมาที่เราจะอยู่ตรงนี้นะครับ ให้เรากดด้านซ้ายนะครับลูกศรมาที่ทะเลสาบไร้น้ำออกด้านซ้ายครับบาลูเวย์สองครับออกมาเลย เมื่อถึง แมปนี้แล้ว เราจะยังสู้ไม่ค่อยได้นะครับ ให้เราแปลงร่างครับแปลงร่างสู้ เป็นการเก็บเลเวล ข้ามครับข้ามเรื่อยๆครับการเก็บไวครับเก็บไปเรื่อยๆครับมันจะขึ้นไวมากกระโดดตีเอาได้นะครับเราจะเก็บไปเรื่อยๆครับ จนถึงเลเวล28ครับเมื่อถึงเลเวล28ให้เรากลับเมืองมาครับตอนเลเวล17อย่า ลืมไปเรียนสกิลพลังยาเยือกปฐทีนะครับของนักพจน์อธรรม เป็นสกิลน้ำแข็งครับใช้เก็บ มาตั้งแต่ต้นเลยนะครับ อัพให้เต็ม 20 แล้วอย่าลืมอัพสกิลแรกนะครับ เป็นพาสซีฟครับทำให้ตีเวทแรงทุกสกิลครับผมอัพเต็ม 20 เหมือนกัน เมื่อเราเลเวล 28 แล้ว ให้เรามาที่ตัววาร์ปเลยครับ เราจะไปที่ป่ายมทูตครับผมแท็กซี่เมคาไปหมู่บ้านยมทูตอย่าลืมเก็บของกันด้วยครับ เงินสำคัญมาก เปิดแมปออกมาครับ เราจะอยู่ที่ป่ายมทูตให้เรามาที่ป่ายมทูตดำสี่นะครับตัวนี้จะมีคางคกหลังสวนสุนัขพิษมังกรครับอายกันนี่ครับ ถึงแล้ว จะมีคางคกหลังสวนกับสุนัขพิษมังกรครับ ซึ่ง ตัวสุนัขพิษมังกรจะให้ EXP ที่เยอะมาก ครับ ถึง4,000เลย 4,000 5,000นี่ครับจำไม่ค่อยได้แล้วซึ่งทำให้เราเลเวลขึ้นเร็วมาก เราจะเก็บตรงนี้ ไป ถึงเรื่อยๆ จนถึง 46 ครับ ส่วนใครที่ เบื่อแล้วให้มานี่แหละครับ เมื่อถึงคุณเลเวลถึง 46 อ่าให้ไปที่หมิงจูครับเมืองหมิงจูออกมาด้านซ้ายครับ ที่ราบหมิงจู4 สังเกตที่ที่รามหมิงจูส่วนลับหนึ่งนะครับเราจะเข้าไปตรงนั้นถ้าเรามาถึงแมปที่รามหมิงจูสี่นะครับ เราตรงมาเรื่อยๆครับ จะมีบันไดขึ้นไปขั้นที่สองครับตรงนี้ครับเป็นส่วนลับครับเราจะเห็นตัวอนสีแดงครับ กดเข้าไปเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เกิดของบอสไก่นะครับ ให้เราตีถึง 56 อย่าลืมตีบอสด้วยครับ เราจะเอายันของบอสไก่ไปเปลี่ยนอาชีพนะครับอาชีพคาสองนะครับ เมื่อเราตีตรงนี้ถึงเลเวลสัก 50 กว่า 50 51 คุณอาจจะเริ่มเบื่อแล้ว ให้คุณมานี่เลย ลงเตี้ยมลงลีนครับ น่าจะอันนี้นะครับ ขอลงลีน2สำหรับนักพจน์นะครับ เป็นทางแถวเดียว ยาวๆครับ อ่าแบบนี้เลยครับเขาลงเลนสองซึ่งเป็นทางล่าง กับ บนนะครับ ซึ่งมอนเตอร์เยอะมาก ซึ่งถ้าเรามีเพื่อนนะครับหนึ่ง คนครับ ให้เขาอยู่แถวบนหรือแถวล่างแล้วก็อยู่คนละแถวเขาซึ่งมอนจะเกิดเรื่อยๆเลยก็ขึ้นเร็วมากครับสามารถเก็บได้แต่ ตั้งแต่48 ก็ ได้ครับ คือเรามา50ดีกว่าพอเราจะเปลี่ยนพัทไปใส่พัท50ครับเมื่อถึงเลเวล50เราเก็บตรงนี้ถึง56ครับ ถึง 60 เลยก็ได้สำหรับใครที่ยังไม่เบื่อนะครับสำหรับคนที่ถึง56หรือ 60 แล้ว ให้มา นี่นะครับ เมืองหลงลินเราสามารถวาร์ปมาได้เลย ให้มาที่ภูเขาเทียหวัน3 นะครับจะมีภูเขาเทียหวันส่วนลับ 2 นะครับซึ่งตัวนี้เราจะไปตีศิลาอาถรรพ์ครับอ่าเรามาดูกันครับว่าไปไงส่วนลับนี้เขามาตามเขาเปครับ มื่อเราถึงแมปนะครับ ให้โดดลงมา 2 ทีครับก็จะเจอบ้านตรงนี้ครับ ด้านด้านขวา นี่คือส่วนรับ 2 นะครับเข้าไปเลยเราจะเจอศิลาอาถรรพ์ครับ ตรงนี้มอนเตอร์เยอะมากสามารถเก็บตรงนี้ได้ถึงเลเวล 77 เลยครับ ซึ่งตัวนี้ ผลเยอะมากเลยครับ มีเกือบเกือบทุกชแนลอย่าลืมหาปาร์ตี้นะครับทำให้การเก็บเลเวลเร็วขึ้น เมื่อเราเก็บเลเวลถึง 77 หรือ 75 แล้วแต่นะครับ 75 ขึ้นไป ให้เราไปที่ทางมรณะครับ ให้ไปที่ทางเข้าหอคอยมรณะครับ เมื่อเรามาถึงให้ออกด้านขวาครับ จะเป็นทางมรณะ จะมี 3 ทางครับ3แมป3 2 1อ่าคือมอนเตอร์ก็เยอะมากครับ สามารถเก็บตรงนี้ถึง 80 เลย ซึ่งก็จะมีอยู่ ทุกแมปเลยครับ ทุกแมปทุกชแนลสำหรับใครที่เบื่อแล้วตรงนี้คนเยอะอ่าสำหรับใครที่ไหวสำหรับนินจามานครับให้มาเลยครับ กลับมาทางซ้าย เข้าหอคอยครับ หอคอยชั้นที่ 1 ห้องลืมเรือนหนึ่งเมื่อเข้ามาเราเจอนินจามานครับ ซึ่งนี่ก็คือแมปยอดนิยมครับ เก็บตรงนี้ได้ถึง 90 เลยนะครับ91ก็ยังขึ้นครับ ซึ่งเราสามารถเก็บตรงนี้ไปเรื่อยๆ ถ้ายังไม่ เบื่อนะครับ ต่อไปจะเป็นการเก็บเลเวล 90 แล้วครับ เมื่อเรา 90 ขึ้นแล้ว ตรงนี้ก็จะไม่ค่อยขึ้นแล้วนะครับ จะเบื่อแล้ว อย่าลืมออกมาทำเฟสตัวนี้ด้วยนะครับทำเฟสไป เรื่อยๆ เราจะสามารถเข้าไปห้อง ด้านในสุดได้เลยครับ ห้องทรมานห้องโสกา ห้องทรมานก็คืออีก 10 ชั้นครับ ห้องทรมาน พอเราเข้าห้องทรมานหนึ่ง เราสามารถกลับมาที่ห้องลืมเรือสิบเรามาตีเพลิงอ r จีก็ได้ แต่ตัวนี้ผมไม่แนะนำครับ ซึ่ง มอนมอนเตอร์เกิดการเกิดกระจายมากทำให้เราได้ EP ช้าครับ ให้เราข้ามมาที่ห้องโศกาสิบเลยครับ ปีศาจรันทดก่อนอ่าปีไปก็ตามนี้ครับฟ้ามาเลยห้องโศกาหนึ่งและนี่คือห้องโศกาสิบครับผมสังเกตว่ามอนเตอร์ตีเราแรงมากครับ นี่ครับโดนทีละเกือบหนึ่งพัน และแถมไม่พอตัวนี้ยังมีพิษอีกครับ ติดพิษวิละ 200ถึง300 เลยนะครับนี่ครับติดพิษโันนี้ละ 256 200 300แต่ตัวนี้ต้องเราต้องระวังดีๆครับ ดูเลือดดีๆ และนี่คือการเก็บเลเวล1ถึง100 ครับผมเราสามารถเก็บตัวนี้ได้ ตั้งแต่เลเวล90 ถึงเลเวล100 เลย และต่อไปเทคนิคการเก็บเลเวลอย่างรวดเร็วครับผม นี่คือการเก็บเลเวลอย่างรวดเร็วครับขั้นแรกครับเราต้องมีภูติเขียวเล็กนะครับ ค่าประสบการณ์ได้รับเพิ่มขึ้น 50เซนหรือว่าสีม่วงเลยครับจะรวมทุกอย่างครับสีแดงสีฟ้าครับหากใครมีงบก็ซื้อสีม่วงเลยครับใครไม่มีงบก็สีเขียวพอครับ7วัน เมื่อเราได้ 50%แล้ว แต่ละวันอย่าลืมทำนายดวงครับ ราชาดวงดาว เสียวันละหมื่นโกะครับวันนี้ผมทำนายไปแล้ว ก็จะมีแล้วแต่ดวงครับ ดวงคนคุณเลือกได้ไหน ไม่ว่าจะเป็นการดรอปไอเทมการได้รับค่าประสบการณ์ หรือได้เงินเพิ่มมีทุกอย่างครับ และที่สำคัญพักครับ เมื่อเราเปลี่ยนพักเราเข้าพักเราจะมีเพิ่มค่าประสบการณ์สำหรับคนออนไลน์ครับ ตอนนี้คนออนไลน์ทั้งหมด 19 คนครับคุณจะได้ XP เพิ่มขึ้นอีก 19%ถามว่า19%นี่เยอะไหม ตอบเลยว่าเยอะมากครับผมยังไม่พอครับเราสามารถเพิ่ม EXP เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อีกโดยใช้ป้ายบุญคุณครับป้ายบุญคุณเอามาจากไหนเอามาจากการตกปลาครับเอาปลา10 ตัวไปแลกป้ายบุญคุณ แล้วนำป้ายบุญคุณมาแลกปั๊บครับ ใช้ป้ายบุญคุณเนี่ยครับอ่าใช้ 40 ชิ้นจะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีก10%มี25ชิ้นอัตราดอกโจมตีแรง เงินในเกมเพิ่มบัฟนี้จะอยู่ได้ 2 ชั่วโมงครับ ให้ใช้ที่เพิ่มค่าประสบการณ์อัตราดอก พิ่มพลังเวทครับ และเพิ่มเงินในเกมครับ ภายใน 2 ชั่วโมงคุณจะเก่งทันทีนี่นะครับ เทคนิคการเก็บเลเวลให้ไวครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับ ขอบคุณครับผม